สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับ กับแก้วบองชาแนลอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแก้วบองชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีดูวิดีโอ TikTok แล้วได้เงินนะครับ ตอนแรกครับง่ายๆให้เราเข้าไปโหลดแอป TikTok ก่อนนะฮะเข้าไป Play Store นะครับแล้วก็เข้าไปโหลดแอป TikTok นะฮะนี่ผมโหลดมาแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่คนไหนโหลดมา แล้วก็ให้แตะเข้าไปเลยนะครับ แตะเข้าไปแล้วก็ไปสมัครใส่เบอร์โทรแล้วก็ยืนยันรหัสนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วแล้วก็เข้ามาพอเราสมัครเสร็จให้เราเข้ามาตรงรูปคนด้านล่างขวามือสุดนะฮะ คือว่าเป็นแอปของเรานะครับ แบบนี้นะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้ว ให้เรามาแตะเห็นรูปด้านบนไหมครับ เป็นรูปเหรียญเหรียญอย่างนี้นะฮะให้เรามาแตะด้านบนรูปเหรียญอย่างนี้นะครับ ถ้าเราไม่ได้ดูผ่านเหรียญตรงนี้เราไม่ได้ตังค์นะครับ เราไม่ได้เงินนะครับนี้นะครับ แล้วก็เหรียญก็จะแก้งขึ้นมา ให้เราเชิญเพื่อน 5 คน และรับสูงสุด 2,000 บาท อย่างนี้นะฮะคำว่าเชิญเพื่อนคือว่า ให้เราเชิญเพื่อนคนที่ไม่เคยโหลดติ๊กต็อกนะฮะ คนที่ไม่เคยใช้ติ๊กต็อกนะครับ ถึงจะได้ตังเขานะฮะ ถ้าใครเคยโหลดแล้วไม่ได้นะครับ แล้วอย่างถ้าดูวิดีโอนะครับ ถ้าเราไม่เชิญดูวิดีโอเห็นไหมครับเราเลื่อนขึ้นไปคือว่ารับชม ดูวิดีโอ รับชมแล้วให้เรามาแตะตรงคำว่ารับชมนะครับ แตะตรงว่ารับชมแบบนี้นะฮะ ถ้าเราไม่แตะไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะ ถึงจะได้ตังค์นะครับ ดูไปเรื่อยเราไม่ชอบคลิปนี้เราก็เลื่อนไปนะฮะเราไม่ชอบคลิปนี้เราก็เลื่อนไปเลื่อนไปนะครับ แล้วครบจำนวนเวลาเราก็จะได้ตังค์ของเขานะครับ แบบนี้นะ นี่ของผมผมมีกี่เหรียญนนะครับดูนะครับ แบบนี้นะฮะพอเราเหรียญเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมมี แต้มอยู่ 23,534 แต้มนะครับ เป็นจำนวนเงิน 2บาทจุด35สตังค์นะครับ แล้วสมมติว่าจะถอนเงินนะครับเราก็แต่มันต้อง 3 บาทขึ้นไปนะครับ ถึงถอนได้นะฮะถอนเข้าวอลเล็ตนะครับ แล้วก็ถอนผ่านพร้อมเพย์นะครับ ให้เราถอนแต่ 2 บาทนี่ถอนไม่ได้นะแต่นี้ผม สมมติให้ดูนะฮะสมมติว่าเรามีสามใบนี้ เราดูครบสามใบแล้วแตะทั้งว่าถอนนะฮะแบบนี้นะครับ ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับสามบาทถึงถอนได้นะครับสามห้าบาทหกสิบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยดูว่าให้เราแตะครั้งเดียวแตะสามบาทอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะมีว่าถอนวนถอนผ่านวนหรือถอนผ่านพร้อมเพย์นะฮะแต่คิดว่าผมยังแตะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงสามบาทนะครับง่ายๆครับ สมมติว่าถ้า สร้างรายได้เหมือนเดิมก็เราเข้าแตะตรงนี้นะฮะ เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นมาหน้านี้ง่ายๆนะครับคอยดูนะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับ อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแจวบองด้วยนะครับ รักษาตัวเองด้วยนะครับ ทุกคนครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับ ช่วงนี้โรคระบาดเยอะนะครับ คลิปหน้า คอยดูนะครับว่าเกี่ยวบองจะมาแนะนำอะไรอีกนะครับ จะหาคลิปดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ได้มีความรู้กันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม